ในหัวข้อที่แล้วนะครับเราได้รู้แล้วว่าสีเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับ ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของการใช้สีนะครับ เราจะไปรู้จักกับคำคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าวงล้อสีนั่นเองนะครับ วงล้อสีหรือว่า color wheel นะครับถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไร ถ้านักศึกษาไม่มีหัวทางด้านศิลปะเลย มองไม่ออกว่าจะเอาสีใดมาอยู่กับสีใด ใช้สีแบบไหนมันถึงจะสวยงามนะครับ ดังนั้นวงล้อสีนี่แหละก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับวงล้อสีภาษาอังกฤษเรียกว่า color wheel นะครับโดยปกติแล้วมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ Color w h e l เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 ช่องเท่าๆกันนะครับซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกัน ที่มาของวงล้อสีนะครับก็จะเกิดจากการผสมสีของสาร ทั้งหมด 3 ครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยคือยังไม่ผสมกันนะครับ ก็จะเริ่มต้นด้วยแม่สีของสารทั้งหมด 3 สีเนาะก็คือมีสีแดง สีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะครับถูกกระจายตามช่องต่างๆ โดยระยะห่างเท่าๆกันนะครับคราวนี้พอแต่ละสีมาผสมกันก็คือเป็นครั้งที่ 2 อย่างเช่นสีเหลืองกับสีแดงผสมกันก็ได้เป็นสีส้มนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันได้เป็นสีม่วง สีเหลืองกับสีน้ำเงิน ผสมกันได้เป็นสีเขียวนี่คือครั้งที่ 2 ส่วนครั้งสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นการนำสีที่อยู่ใกล้ๆกันมาผสมกันอีกนะครับ อย่างเช่น ส้มกับแดงพอผสมกันแล้วก็เป็นสีส้มแดงหรือว่าแดงส้ม จะไม่มีชื่อเรียกที่ชัดเจนนะครับ ถ้าเป็นเหลืองกับเขียวก็จะเป็นได้เป็น เขียวเหลืองหรือเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับ ก็จะไม่มีชื่อเรียกที่ชัดเจนก็จะใช้ชื่อเรียกโดยการเอา 2 สีที่มาผสมกันเป็นชื่อนะครับ นี่คือที่มาของวงล้อสีทั้ง 3 สเต็ป ในคลิปก่อนๆนะครับอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นไปแล้วนะครับสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งออกมาจากวงล้อสีนี่แหละนะครับถ้าเราดูจากวงล้อสีแล้วเนี่ยถ้าในโซนตั้งแต่เหลืองๆไล่ไปแดงๆเนี่ยนะครับตั้งแต่เหลืองเหลืองเข้มไปส้ม แล้วก็ไปแดงเนี่ยก็จะเป็นออกเป็นสีโทนร้อนนะครับส่วนที่เหลือตั้งแต่สีม่วงไล่มาเรื่อยๆ จนถึงเขียวเนี่ยก็จะเป็นสีโทนเย็นนะครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าโทนร้อนกับโทนเย็นจริงๆแล้วเขาแบ่งจากวงล้อสีนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งก็เป็นโทนร้อน ้อนอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นโทนเย็นนั่นเองนะครับ ภาพนี้ก็เป็นลำดับการผสมสีของวงล้อสีที่สรุปในภาพเดียวไม่แยกเป็น 3 วงเหมือนสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับ ก็เขาก็จะแบ่งเป็นสเต็ปที่1 จะเรียกว่าเป็นไพรมารีคือยังไม่ผสมกัน สเต็ปที่2 เป็นเซคันดารีนะครับคือผสมกันครั้งที่ 1 แล้วก็สเต็ปสุดท้ายเป็นเทอร์เจอรี่คือผสมกันครั้งที่2นะครับก็จะทำให้วงล้อสีเนี่ยเต็มทั้งหมด 12 ช่องนะครับ คราวนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าวงล้อสีเนี่ย มีที่มาอย่างไรแบ่งเป็นกี่ช่องนะครับแล้วคราวนี้เราจะเอาวงล้อสีเนี่ยไปใช้งานอย่างไรนะครับโดยหลักการแล้วการใช้วงล้อสีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด 6 วิธีนะครับวิธีที่ 1 เรียกว่าการใช้แบบสีเดียวนะครับวิธีที่ 2 เรียกว่าการใช้แบบสีข้างเคียงเอ๊ะคืออะไรยังงงๆยังไม่ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวดูหัวข้อคร่าวๆก่อน วิธีที่ 3 คือการใช้แบบสีคู่ตรงกันข้าม วิธีที่ 4 คือใช้3สี วิธีที่ 5 คือใช้ 4 สี และวิธีสุดท้ายวิธีที่ 6 คือใช้ 6 สีนะครับวิธีที่1นนะครับเป็นการใช้วงล้อสีแบบสีเดียว หรือว่าโมโนโครมนั่นเองนะครับโมโนโครมก็ง่ายๆเลยนักศึกษาก็สามารถเลือกสีใดสีหนึ่ง ที่อยู่ในวงล้อสีมาใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่น ถ้านักศึกษาเลือกสีแดง แสดงว่า ภาพนั้นก็จะต้องเป็นออกโทนแดงๆทั้งหมดไม่มีสีอื่นมาเจือปนนะครับนักศึกษาจะสามารถทำได้แค่ปรับค่าความสว่างของสีให้มันเป็นแดงเข้มๆ หรือแดงอ่อนๆกับความสดของสีเท่านั้นนะครับสดของสีก็คือเป็นแดงสดๆแป้นๆหรือว่าเป็นแดงซีดๆเท่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดโดยภาพรวมเนี่ยก็จะยังมีแค่สีแดงจะไม่มีสีอื่นมาปนนะครับ อย่างภาพนี้นะครับก็เป็นการใช้สีแบบสีเดียว หรือว่าโมโนโครมนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นการเลือกใช้เนื้อสีที่เป็นสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับโดยรวมทั้งหมดของภาพเนี่ยก็จะมีแค่สีส้มๆ น้ำตาลน้ำตาลอย่างเดียวนะครับจะไม่มีสีอื่นมาปน ก็เป็นภาพสีซีเปียนั่นเองนะครับหรือในตัวอย่างนี้นะครับเป็นการออกแบบภาพอินโฟกราฟิกนะครับภาพอินโฟกราฟิกนี้ก็เป็นการคุมโทนสีโดยใช้แค่ สีโทนน้ำเงินนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นน้ำเงิน ปรับให้จางลงก็จะเป็นฟ้าอ่อน เป็นฟ้าเข้มนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะมีแค่สีเดียวนะครับคือเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับหลักการใช้สีในวงล้อสีอย่างที่2นะครับก็คือเป็นหลักแบบสีข้างเคียง ภาษาอังกฤษคือ analogous นะครับนักศึกษาจำคำนี้ให้ดีๆนะครับ analogous ก็เป็นการเลือกใช้สีข้างเคียงที่อยู่ติดกันในวงล้อสีตั้งแต่ 2 สี 3 สีหรือว่า 4 สีขึ้นไป อย่างเช่นในภาพนี้อินโฟกราฟิกนี้เขาก็จะใช้ตั้งแต่สีที่มันเป็นโทนเหลืองๆ ส้มไปส้มเข้มแล้วก็แดงนะครับ นี่คือใช้ 4 สี พอออกแบบออกมาแล้วในภาพรวมแล้วมันก็ทำให้งานดู เป็นสีที่อยู่ในคุมโทนให้มันเป็นสีอยู่ใกล้ๆกันนะครับ มันก็จะสวยงาม หรือในโลโก้บัตรเครดิตนี้ Mastercard นะครับ ก็จะมีสีส้มๆ แดงๆนะครับซึ่งก็เป็นสีที่อยู่ติดๆกันนั่นเองนะครับนี่คือการใช้สีข้างเคียงแบบอนา o g ก u สนั่นเองนะครับ จริงๆแล้ววงล้อสีนะครับก็ไม่ได้ใช้สำหรับการออกแบบกราฟิกเพียงอย่างเดียวนะครับ อย่างในภาพนี้เป็นใช้กับการถ่ายภาพเนาะก็จะเป็นการเลือกใช้สีที่เป็นอนา็อกัสนะครับหรือสีที่อยู่ติดๆกันนั่นเอง ก็จะเป็นสีตั้งแต่ออกเหลืองๆเขียวแล้วก็เขียวแก่นะครับก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูคุมโทนสวยงามดีนะครับ หลักการใช้สีอย่างที่3นะครับเรียกว่าเป็นการใช้สีคู่ตรงข้ามหรือว่า complementary นะครับหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คำว่า dyad ก็ได้นะครับ การใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยก็ง่ายมากเลย ก็เป็นการเลือกใช้สีในวงล้อสีที่อยู่เป็นยังไงครับที่อยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับสรุปแล้วมันจะใช้ได้กี่สีครับก็ 2 สีนะครับ อย่างเช่น สีเหลืองตรงข้ามกับสี ม่วงใช่ไหมครับสีแดงตรงข้ามกับสี เขียวนะครับสีส้มตรงข้ามกับสีน้ำเงิน สีเขียวเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงแดง สีเขียวน้ำเงินตรงข้ามกับแสดแดง หรือสีแสดเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงินนะครับนี่เป็นการจับคู่หรือว่าแมทชิ่งกันอย่างในอินโฟกราฟิกตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการใช้สีแบบคู่ตรงข้ามหรือคอมพ l e เมนต a รีนะครับเขาก็จะใช้แค่สีน้ำเงินกับสีส้ม เพราะว่า 2 สีนี้เนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกัน หลักการใช้สีแบบที่4นะครับก็เป็นการเลือกใช้สีแบบ 3 สีหรือว่าไตแอสนั่นเอง ซึ่งการใช้3สีเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2นะครับจะแบ่งเป็นการใช้3สีแบบห่างเท่ากันแล้วก็ห่างไม่เท่ากันด้วยนะครับมาดูอันแรกก็คือเป็น 3 สีแบบห่างเท่ากัน3 สีแบบห่างเท่ากันก็คือเป็นการเลือกใช้3สีที่อยู่ห่าง 3 ช่องนะครับเห็นไหมครับว่าอย่างเช่นถ้าเขาเลือกใช้แดง เหลืองน้ำเงินเนี่ยก็คือมันอยู่ห่างเท่าๆกันเนาะก็คือมีสีมาขั้นระหว่างวงล้อสีเนี่ยระหว่างแต่ละช่องเนี่ยคือ 3 ช่องนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับโลโก้เบอร์เกอร์คิงเห็นไหมครับ ใช้เหลืองแดงน้ำเงิน หรือว่าอินโฟกราฟิกตัวนี้นะครับก็ใช้ 3 สีแค่เขียว ส้ม แล้วก็ม่วงนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการใช้สี 3 สีแบบระยะห่างไม่เท่ากันด้วยนะครับอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพถ่ายที่ใช้ 3 สีแบบที่ห่างไม่เท่ากันนะครับ หลักการใช้วงล้อสีแบบที่5นะครับก็เป็นหลักการใช้สีแบบ 4 สีนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเตตัสนั่นเองนะครับก็จะแบ่งออกเป็น 2 อีก เป็นแบบ 4 สีแบบห่างเท่ากัน กับ4สีแบบห่างไม่เท่ากันนะครับก็เหมือน3สีเลยนะครับ4สีแบบห่างเท่ากัน คุณก็เลือกมาเลยนะครับ ห่างห่างอย่างละ2นะครับอย่างเช่นภาพนี้ก็ใช้ 4 สีนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นระยะห่างแบบไม่เท่ากัน อย่างเช่นโลโก้ของ Google นะครับ Google ก็ใช้หลักการแบบสีสีห่างไม่เท่ากัน ก็เลือกมาสีสีมีน้ำเงิน แดง เหลืองแล้วก็เขียวนะครับเอออาจารย์ก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่า Google กับ eBay ใช้สีเดียวกันเลยนะครับ หลักการใช้วงล้อสีแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้สีแบบ 6 สีหรือว่า hexas นั่นเองนะครับ hexas เนี่ยก็จะเป็นการเลือกใช้ 6 สี อันนี้ไม่มีแบ่งแล้วว่าเป็นแบบเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับคุณก็เลือกมาเลย 6 สีนะครับซึ่งตัวอย่างก็อย่างเช่นภาพนี้นะครับอย่างเช่นโลโก้นกยุงตัวนี้เป็นโลโก้ของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับเขาก็ใช้สี 6 สีมีเหลือง ส้ม แดง ม่วงฟ้าแล้วก็เขียวนะครับ รวมถึงภาพกราฟิกภาพนี้ด้วยนะครับ6สีก็ใช้งานไม่ยากนะครับ แต่นักศึกษาก็ต้องระวังด้วยว่างานเรามันจะต้องการใช้สีเยอะแบบนั้นไหมนะครับ บางทีการใช้สีเยอะๆ เนี่ยก็อาจจะทำให้งานของเราไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีอัตลักษณ์ก็ได้นะครับ อันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหลักการใช้สีในอนาคตนะครับถ้านักศึกษาจะต้องออกแบบกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปเนี่ยนักศึกษาก็อย่าลืมนำหลักการใช้สีโดยเฉพาะเรื่องของวงล้อสีเนี่ยไปใช้ในการออกแบบด้วยนะครับ อาจารย์รับรองว่าถ้านักศึกษาจำวงล้อสีได้แล้วก็ใช้มันเป็นนะครับงานออกแบบของนักศึกษาจะออกแบบมาสวยงามแน่นอนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ